ท้ายนะครับผมเอมาสวยงามครับเปลี่ยนเป็นวายได้ 10กับเจเข้าไปต่อนะครับผม แล้วเจมาเปลี่ยนเป็นหน้าเป็นเอาได้วายมาได้หน้าวายเวนเอ้ยบุ้ยลอยลิ้นพันหมดแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหพาไม่ทันได้มา1,000 นะครับผมโอ้โหสวยๆฮะ ราบสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มี c k นั่นเองนะฮะ วันนี้เราอยู่กับสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์นั่นเองนะครับผมอยู่เกม Y b e n e t o นั่นเองนะฮะะไปดูเกมกันดีกว่านะครับผมไปดูเกมมา ไม้แรกมาว่าไงอย่าบอกนะสกัตเตอร์เข้าเลย เปิดมาก็เข้าฟรีโอ้โหยังสวยอะครับนั้นนอนไปนี่ฮะสสิบองหมุนครับผม ไปครับผมไม้แรกมาว่าไงฮะว้าวไปหนึ่งที เจมาสวยงามครับเปลี่ยนเป็นวายครับผม โอ้โหเกมนี้ต้องไหลเท่านั้นนะครับผม ยังไงต่อโอ้โหกระบองมาสวยงามครับวายสามตัวดอกนี้ได้เจกับอะไรมามองไม่ทันนะครับผม แต่อันนี้ได้เจมากับได้ปืนมากับสิบนะครับผมโอ้โหสวยๆฮะไปต่อครับผมไปฮะหมุนทองไปครับผม ยังไงเจเข้ามาสวยงามฮะวายสามตัวอย่างนี้โอ้โหได้หน้าวายเบนมากับกระบองมานะครับผมสวยๆครับอีกสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะ ไปครับผมอีกแปดหมูสุดท้ายนะครับผมมายังไงยังไง ยังไงเจมาสวยงามฮะ แล้วไหลอะไรอีกไหมโอ้โหไม่ไหลครับผมหกหมุนครับผมไปกันต่อนะฮะเออได้กระบองมาสวยงามฮะได้เจเข้าไปต่อแล้วตามด้เอมาหรือเปล่าไม่มานะครับผมไหลหน่อยๆดีเบ็ดสิบบาทนะเว้ยเอ้ยฟรีนะฟรีหรือเปล่าอ่ะฟรีนะฟรีหรือเปล่าเราอ่ะ อีกทีเดียวอีกทีเดียวยังไงไม่ฟรีนะครับผมโอ้โหสิบมาสวยงามเป็นวายฮะได้เจเข้าไปต่อครับผมได้เอลงมาไหมไม่มานะฮะโอ้โหไปฮะสามสุดท้ายนะครับผมเอมาสวยงามครับเปลี่ยนเป็นวายได้สิบกับเจเข้าไปต่อนะครับผม แล้วเจมาเปลี่ยนเป็นหน้าเป็นเอาได้วายมาได้หน้าวายเวนเออดุ้ยลอยลิ้นพันหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหพาไม่ทันได้มาหนึ่งพันนะครับผมโอ้โหสวยๆฮะ ไปต่อให้อีกสามคนสุดท้ายครับผมอือคิวมาสวยงามฮะ แล้วไงโอ้โหสองไม้สุดท้ายนะครับผม แล้วยังไงมาต่อหรือเปล่าโอ้โหว้าวไปโอ้โหว้าวไปเลยนะครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะได้มาทั้งหมด1,755 นั่นเองนะครับผม โอ้โห